ครู่นะคะพร้อมค่ะเริ่มค่ะค่ะ วันนี้ค่ะนีได้ครอบครัวใหม่อีกหนึ่งครอบครัวนะคะ ซึ่งเป็นหกอัศวินแล้วก็มีคุณพ่อนะคะ คนใหม่ที่จะดูแลเราไปตลอดเส้นทางนะคะ แล้วเราก็จะปฏิบัติตาม ซึ่งเชื่อว่าถ้าวันนี้นะคะนีไม่ได้รับโอกาสสิ่งที่พ่อให้วันนี้ค่ะนีก็คงไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยเราได้ยินจากที่อื่นมาเยอะแล้ว แต่ วันนี้ค่ะ มันเป็นการเปิดโลกใหม่ของดีจริงๆค่ะขอบคุณ